Happy Death Day to you. Happy Death Day to you. Happy Death Day, Happy Death Day. Happy Death Day to you. ห้ามโดนแดดโดนลมโดนฝน เป็นหวัดง่าย ภูมิต่ำ โรคนี้มันมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรกำเริบขึ้นมาม .4 ม .5 จะยังไปเรียนได้ปกติ จนปิดเทอมม .5 จอยได้กลับมาเป็นเหมือนต้องปิดเทอมม .4 ค่ะ อยากจะลองที่จะไปเรียน ้งในมแม้ว่าเขาจะเปิดเรียนกันไปนานแล้ว วันนั้นเป็นวันที่ทดสอบความกล้าในตัวจอยว่า จอยจะเดินต่อไปได้แค่ไหน จะไปโรงเรียนได้วันเดียวค่ะ การขึ้นบันไดแต่ละก้าวมันเหนื่อยมาก จอยกลัวสายตา กลัวคนอื่นรังเกียจจอยกลัวที่สุดคือ สิ่งนี้ อยก็เลยเลือกเดินออกจากชีวิตทุกคนเอง แต่ที่จริงแล้ว จอยเพิ่งมารู้ ใจจอยจริง ๆว่าจอยต้องการมีเพื่อนจอยพูดเรื่องนี้เพราะว่า จอยไม่อยากให้คนที่เป็นโรค SLE แล้วต้องเจอภาวะ แบบจอยต้องมาหนี หนีตัวเองแต่ถ้าจอยย้อนกลับไปได้ จอยจะไม่หนีความสุข มันเปลืองเวลา ครั้งแรกเกิดจากคุณหมอชวนจอยให้มีส่วนร่วมทำบุญกับน้องๆ ครั้งนั้นจอยก็หาทุนด้วยการแกะยิงลบค่ะ ก็กลายเป็นว่ามีพี่ๆในชมรมยังลบกระจายข่าวเรื่องนี้ นั่นคือเรื่องแรกของ การช่วยที่เกิดขึ้นใน ICU ค่ะ แล้วต่อมาก็จะเป็นส่งสุผ่านเสียง ใช้เครื่องเล่น MP3 กับอันที่ไรมีอยู่คืนหนึ่งจะเห็นยายเตียงสองกำลังจะตายจอยเลยแบบ อยากให้เขาได้ฟังธรรมะจิตสุดท้ายเขาก็ เาจากไปด้วยดี จากวันนั้นจนวันนี้เราส่งเครื่องส่งสุขน่าจะ ถึงหนึ่งพันตัวได้แล้วค่ะแล้ววามกับคุณและพี่ๆในไอซียูช่วยด้วยกับจอย นั่นคือแรงใจที่จอยมีกำลัง ในช่วงแรกทุกอย่างที่จอยทำจอยรู้สึกว่ามันทำให้จอยมี คุณค่าขึ้นจากคนที่ไม่ เห็นประโยชน์ในตัวเองเลย จากคนที่คิดว่าตัวเองอยู่อย่างไร้ค่า สิ่ง ต่างๆที่ทำมา มันจุดประกายส่งต่อ ให้หลายๆอย่างในชีวิตจอยเกิดขึ้น แต่จอยก็มีความกลัวนะคะ จอยกลัวว่า จอยจะตายไม่สวย ตายไม่สวยของจอยก็คือ กลัวจะตายแบบไม่ดี เพราะความทุกข์ทรมานในแต่ละครั้งที่จอยพบเจอ ตอนใจเจ็บปวด มันรุนแรงมันก่อนจะได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาว่า ความกลัวคือความอยาก ความอยากให้ตายดี นั่นก็คือความอยากชนิดหนึ่งจะเจ็บจะปวดแบบไหน เราแค่รู้กับมัน ก็เพียงพอมันจุดประกายให้จอยได้คิดใหม่หมดเลยว่าตายสวยไม่สวย จอยไม่รู้แต่ จอยจะตั้งสติให้มากที่สุด เราจะดูจากความเจ็บปวดที่มันเกิดในแต่ละวัน และชีวิตที่จอยคิดว่าจอยไร้ค่ามันไม่ใช่หรอกค่ะ ชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดมาทุกชีวิต ไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไง ทุกชีวิตมีค่าอย่ามองตัวเองว่าตัวเองด้อยค่าทำตัวเองให้มีค่าเพิ่มพลังให้ตัวเอง เราตั้งไว้แล้วว่าเราอยากตายสวย ความอยากก็จริง เราจะเชื่อว่าเป็นความอยากที่ดี ส่วนตอนเจ็บเราก็แค่มีสติ รู้ฝึกไปทุกวัน แล้วจอยเชื่อว่าสักวันจอยจะตาย